ก็คือเก่าเนาะค่ะหนูนะสิใส่หนึ่งบาทหาสิบตังในการเปิดก้อนเล็กก้อนสิปรับไม่ไปไม่ที่เขาต้องการเนาะค่ะสำหรับ1,000บาทเขาสิปรับไปที่ 75 บาทเนาะค่ะแต่ว่าก้อนสิปรับไปที่75ก็อย่าลืม 1 บาทหาสิบตังออโต้สิบข้างเนาะค่ะโอเคมา เมื่อนี้หนูนะบุหวังอย่างเลย อยากได้ฟันสิงโตไม่ลอยหาสิบอ่ะบอกไว้ก่อนเลยว่าตั้งเป้าไว้เลยว่าสิบฟันสิงโตไม่ลอยหาสิบให้ได้ หากว่าได้บ่ย้อมอ่ะ โอเค กะ เรื่อยๆหมาบวกสองบาท เนาะค่ะ โอ้โห เห็นอยู่นะเมื่อกี้ โบนัสแวบๆสองช่องบอม้าไห่นะ โอเค เออ โล มา โอเคดับขวานเข้าเออคอมโบสามนั่นละคอมโบซีมาเฮ็ดอย่างว่าบาทเดียวเนี่ย โอ้โห หนูนาได้เขาฟรีสปินตอนบาทเดียวเนาะคะ่ะ มันบ่ค่อยคุ้มปันใดเนาะห้าสิเขานี่ อยากให้ไปเขาไม่เจ็ดสิบหาบอสเซนกะร้อยหาสิบดีกว่าเนาะคะ่ะ โอ้โห สามบาท โอเคปรับใหม่เลยค่ะเจ็ดสิบหาเนาะเออ ขอฟันสิงโตไม่ร้อยหาสิบเนี่ย ได้เท่าใดกับสีเซาเนาะค่ะ ขอฟันเที่เดียวก็พอเลยไม่ร้อยหาสิบเนี่ย โอ้โหหาสิบมาสองร้อยบาทเนาะค่ะ หากประเดฟันสิงโต โอ้โหสี่ร้อยเจ็ดสิบห้ามาแล้ว หากประเดฟันสิงโตนี่ เดี๋ยวหนูนาสิ เลนศูนย์นี่ไปเรื่อยๆจนกว่าหนูนาสิได้ฟันสิงโตไม่ร้อยหาสิบนะ เพราะว่าท่านได้ฟันสิงโตไม่ร้อยหาสิบเลย ของสูตรนี่ เขาอยู่นะ แต่ว่าเขาไปไม่แล้วไม่ละบาทจังเสียไม่ละหกบาทจังเสียโอเคมาซี่ร้อยห้าสิบเฮ้ยแตกดีอยู่นะพวกแถวนึงแถวไม้ดีพันแปดละโอเคเออสองร้อยยี่ห้าโอ้โหเสียดายไลน์นี่มันว่าได้ขึ้นลงลงว่าไปใส่โอเคมาร้อยเจ็ดสิบห้าแจกกัน โอ้โห เบิ้งสิงโตเสียดาย ไปค่ะสิบครั้งแล้วอยากให้แบบโอ้โหสามบาท อยากให้มันเขาฟันสิงโตเน่นะรถไม่ลอยหาซิบโอเคบาทหนึ่ง โอเคสำหรับผู้ใดที่อยากไนทุนเล่นฟรีเนาะค่ะเดี๋ยวกะสามารถกดเข่ากลุ่มเทเลแกรมได้เดี๋ยวนูนะสิมาจัดกิจกรรมให้เล่นกันเรื่อยๆเนาะค่ะ มีกิจกรรมให้เล่นกันสู้มือเลยสำหรับกลุ่มเทเลแกรมของเขากะเขามาร่วมสนุกกันได้เนาะค่ะเดี๋ยวสิทิ้งลิงก์ไว้หายใต้คลิปกับกดเข่ามาได้เลยเนาะค่ะโอเคเบิ้งวะเบิ้งวันหมุนเออหาสิบตังมาครั้งสุดท้ายค่ะโอ้โหมาอีกแล้วโบนัสแฟสิงตัวเขาไม่บาทาซิป โอ้โห สามมือติดแล้วนะ โอ้เซ็งว่ะ ไป ไปเร็วๆเลยเนาะเมืองได้ดาบน้ำ เออ โดด โอเค โดดไปไส้โอเค ดาบ โอ้โห เบิ่งว่ะ ฟันถืออีกอ๋อ โอ้ไม่บาทเดียวนี่เขาย่างดีนะคอยเบิงโอเค ได้โลสิบเก้าบาท โอ้โห เบิงฟันดึกอีกอันนี้ไม่บาทเดียวนะเนี่ย เออ ตีขึ้นไป กลางเลยโอ้โห ดาบคู่บ่ได้มีความตื่นเต้นนี่อย่างเลยนะ ก็ไม่บาทเดียวเนี่ย เอออะถ้าสมมติอันนี้เป็นไม่ร้อยหาซิปนะ หนูนาที่ได้สามพันเก้า โอ้โห แม่งเอ้ย เข่าบาทเดียวสามมือติดฟันสิงโต โอ้ขี้เดียดวะโอเคค่ะ ไป ถ้ามึงบ่เข่าไม่ร้อยหาซิบนะกูสิสาบแจงมึง โอเค แถวนึงมาเก้าร้อย หมู่บ้านหนึ่งพันหาสิบบาทเนาะค่ะอู้อยากเซ็งเลย ฟันสิงโตเข่าได้ไม่บาทอะเออร้อยหนึ่งเดี๋ยว รอบหนาหนูนัดซิเลนออโต้เพราะมันใช้มักเข่าออโต้แบบซี่สามมือติดทีว่ามันเข่าฟันติงโตในออโต้เนาะค่ะ แต่ว่ามันเป็นไม่บาทเดียว เออพันหาโอ้โหโล่เต็มช่องมา โล่เมื่อกี้น่าจะสองช่องนะได้พันหาโอเคว่าเป็นยัง ฟันติงโตบ่ได้บ่เซาโอเค เออสิลาหาซฟแถวนึงอีกโอ้โหโล่มาย่างดีว่ะแปดร้อยห้าสิบ ดาบขวาน อีกครั้งนึง สุดยอดพันหาค่ะบ่เข่าฟิสปินเลย เข่าฟิสปินไม่บาดฟันสิงโตไม่บาดไม่ร้อยหาสิบนี่มึงบ่มาเลย เออ มา โล ดาบขวานได้อยู่ดาบขวานเขาอีกโอเคมาอางุ่นนั่นละได้เขาคอมโบแล้วคอมโบซี่ ฟีสปินเข่าแล้วค่ะซีข้างสะสมอยู่ที่ 600 บาท อ่าร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบ โอ้โห ยังเซ้งมาหายเลยฟันสิงโตเขาไม่บาทเดียวสามมือติด โอ้โหหกร้อยเสียดายสิงโตเบิ้งวะไหลงามได้เนี่ยมวกมาหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเนาะคะ่ะ มาหนูน้าสิเลนหาสิงโตอ่ะ เอออีกสามร้อยหาว่าได้สิงโตอยู่บ่เซาน่ะ กับมาดิล่ะ บ่เขาเลยว่ะ โอ้โห โอ้โห ฟันสิงโตบ่มาให้เลย โอ้โห หลาย เออมาหาร้อยหาสิบแจกัน ดาบขวาน โอเคมาอีกครั้งนึง เออแจกกันมาอังุนอีกหาข้าง โอเคโอ้โหเสียดายโลว่ะว่าเต็มช่องห้าสิงโตเป็นโลกอะสีได้อีกแถวนึงแล้วค่ะฟิสปินหาข้างค่ะไปค่ะโอ้โหเออมาขอแถวนึง แถวนึงดิแจกกันมา โลเขา โอ้วกเขาฮัลโหลเขาล็อกแรกเขาสิได้ซีช่องเนาะค่ะ โอเค เบิดแล้วบอมีอย่างเลย 1,300 บาท เนาะค่ะ 7,000 ละ โอเค อือหือเจ็รอยหาซิบได้โลดแถวนึง มาค่ะเจ็ดพันละเจ็ดพันเล่าสิงโตยังบ่มา โอเค มาอีกเจ็รอยห้าซิบเอ้ย เขาดีทวาาโล โอเคมา บวกมาเก้าร้อยบาทเนาะค่ะ โอเค ตอนนี้แปดพันเนาะค่ะ โอเคค่ะ มาอีกหาสิบแล้ว โอเค เออลอยหนึ่งโอ้โห เสียดายดาบขวานมาอีกลอยหนึ่งอุ้ยแถวหนึ่งมาอีกแล้วโลเออแปดร้อยห้าสิบแจกันเอ้ยโลเข่าแถวหนึ่งรัวๆเลยมือนี่ บวกมาอีก 1,250 บาทเนาะค่ะ โอ้โหเก้าพันละเออหาร้อยหาสิบเมื่อกี้ได้มงกุฎเนาะ มงกุฎสามช่องแล้วก็อีกอย่างอีกบ่หัวโอ้โหโลมาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบมาอีกโอเคมาอีกหนึ่งร้อยห้าสิบบาท โอ้โหบิ๊กวินเข่าค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหมื่นหนึ่งพันมันยังไปต่อได้อยู่นะ สิงโตบ้านในเขาอะอ่ะ เอาสิโอ้โห อีกเก้าร้อยถ้าสมมติว่ามันฮอดหนึ่งหนึ่งหมื่นหาพันแล้วสิงโตบ้าเขาเดี๋ยวดูนะสิเซาก็แล้วกันเนาะ เดี๋ยวมันที่ใส่เวลาโดนเราเดี๋ยวเขามาต่อกันมืออื่นอีกกับฟันสิงโตเนี่ย มึงเป็นยังไงฮะมึงคือบ่ม้าจะเเทียเนี่ยมึงเข่าไม่บาทหนึ่งสามมือติดห้ามืออื่นเข่าไม่บาทหนึ่งอีกนะ มึงเถอะ เออไม่เก็ตร้อยห้าสิบเข่าไม่บาทเดียวหรอสามมือติดเลยหรอเป็นตัวซังบ่ล่ะ มาอีกหาสิบมา สุดยอดมื่นสองแล้ววันสิงโตว่าเขาเลย โอ้โห เออหาสิบโลเข่ามา แล้วค่ะ มาอีกร้อยนึงโลมาอีกก้อยโลมาย่างดีเลยมือนี่แจกันเออ คอมโบซีมาเข่าฟีสปินซีข้างเนาะค่ะสองร้อยหาสิบบาทแล้วสะสมอยู่โอเค อีกหาสิบ หืมโลอีกแล้วมาอีกแล้วโลเออโอ้โหหน0ึ่งพัสองร้อยบาทค่ะ โลเต็มช่องม้าเมื่อกี้ สุดยอดสามร้อยมา สวยงามค่ะได้หน0ึ่งพัแปดร้อยบาทเนาะค่ะสำหรับรอบนี้ โอเคเมื่ออันนี้คือโอ้โหหกร้อยบาทมาป่ะ อันนี้คือฟันสิงโตสิบอม้าไห่อีหลีแมนบอนี่ฮะ เนี่ยดูนะขาดีแค่หาลอยก็ได้แล้วเนี่ยเมื่อหาแต่ว่าฟันสิงโตบอม้าเลย เขาไม่บาดหาซิปแล้วมันหายไปเลย โอ้โหสภาพไม่หาซิปโอ้โหอ่ะอีกหาซิปโอ้โหมาอีกแล้วโลเก้าร้อยบาทด้วยโลแถวนึงเขาย่างดีเลยมื่อนี่ โอ้โหโลมารัวๆเลยเนาะค่ะม้าอีกเก้าร้อยหาสิบบาทเนี่ยเห็นบอหนูน้าได้มือหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสรุปแล้วฟันสิงโตกะบอมาเนาะค่ะ เดี๋ยวเขามันล่ามันไม่เหมืออื่นม้าแค่ไม่บาทแล้วมันหายไปเลยอะไม่ร้อยหาสิบบอมาเลยโอเคค่ะเดี๋ยวจังเลยมื่อนี้หนูน้ากะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่มือหนาเนาะค่ะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ